ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ หรือ hypothesis testing ด้วยกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สถิติเชิงอนุมานนะคะทีนี้การทดสอบสมมติฐานเนี่ยมันเป็นอย่างไร มันคืออะไร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้พิสูจน์ข้อสงสัย หรือคำถามต่อปรากฏการณ์ใด ๆ ยกตัวอย่างเช่นเรามีคำถามว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิง จะมีปริมาณการเปิดรับการโฆษณาผ่านทางทีวี แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยภายใต้โจทย์ที่เราอยากจะทราบ เราต้องเปลี่ยนข้อสงสัยหรือคำถามข้างต้นเนี่ยให้เป็นวิธีการที่สามารถทดสอบได้ด้วยทางสถิตินั่นคือเปลี่ยนข้อความข้างต้นให้เป็นสมมติฐานนั่นเอง ซึ่งสมมติฐานก็คือข้อความที่ใช้คาดคะเนถึงผลลัพธ์ ของข้อสงสัยข้างต้นต้องเป็นการคาดคะเนถึงผลลัพธ์มันก่อนนะครับ ยกตัวอย่างเมื่อกี้จากจากโจทย์บอกว่า จากโจทย์สงสัยว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงจะมีปริมาณการเปิดรับการโฆษณาผ่านทางทีวีแตกต่างกันหรือไม่นี่คือคำถาม ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นการคาดคะเนเช่น เราอาจจะคาดคะเนเป็นแบบที่หนึ่งว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีปริมาณการเปิดรับการโฆษณาผ่านทางทีวีแตกต่างกัน นี่เราคาดคะเนถึงผลลัพธ์เลยนะคะหรือเราอาจจะคาดคะเนอีกแบบหนึ่งว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีปริมาณการเปิดรับการโฆษณาผ่านทางทีวี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองการคาดคะเนนี้อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริง อันนั้นไม่รู้ต้องดูว่าผลของการพิสูจน์ท้ายที่สุดเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ เพราะฉะนั้นจากเมื่อกี้ก็สามารถที่จะกำหนดให้เป็นสมมติฐานได้ว่า นักศึกษาหญิงมีปริมาณการเปิดรับการโฆษณาผ่านทางทีวี มากกว่านักศึกษาชาย หรือนักศึกษาหญิงมีปริมาณการเปิดรับการโฆษณาผ่านทางทีวี ไม่มากกว่านักศึกษาชาย ซึ่งการที่เราจะคาดคะเนออกมาในแบบใดนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูลจากอดีต หรือสามารถจะขึ้นจากประสบการณ์เดิม ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ของผู้ทดสอบเองของผู้ต้องการที่จะ พิสูจน์ปัญหานี้เองก็สามารถทำได้นะคะซึ่งจะทำให้สามารถคาดคะเน ถ้าหากว่าเราได้ใช้ข้อมูลจากอดีต หรือว่าเราได้สามารถเราได้คาดคะเนจากร่องรอยหลักฐานอะไรบางอย่างเนี่ย การคาดคะเนนี้ก็จะสามารถทำได้แม่นยำมากขึ้น นะแต่อย่างไรก็ตามการคาดคะเนนั้นๆเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องคาดคะเนได้ถูกต้องเสมอไปนะคะทีนี้สิ่งสำคัญต่อมาก็คือ ภายใต้โจทย์ที่อยากรู้ว่านักศึกษาหญิงมีปริมาณการเปิดรับการโฆษณาผ่านทางทีวีมากกว่านักศึกษาชายหรือไม่นะคะ ดังนั้นเราต้องเก็บข้อมูลหรือตัวแปรถึง 2 ตัวด้วยกัน นั่นก็คือเพศของนักศึกษา ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ก็คือเพศชายกับเพศหญิง กับตัวแปรหรือข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณการเปิดรับการโฆษณาผ่านทางทีวีเพราะฉะนั้นทุกสมมติฐาน ถ้าจะเอามาพิสูจน์ในทางสถิติจำเป็นที่จะต้องมองให้ชัดว่า เราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างที่จะมาเกี่ยวข้องกับการทดสอบสมมติฐานในครั้งนี้ยกตัวอย่างสมมติฐานนะคะสมมติฐานคือข้อความที่มีการคาดคะเนถึงผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้น ภายใต้ความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวยกตัวอย่างเช่นอันแรก ระดับเงินเดือนที่ได้รับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับปริมาณการซื้อขนมขบเคี้ยวของนักเรียนนักศึกษานะคะสมมติฐานอันแรกเนี่ยก็จะสะท้อนออกมาว่า เราต้องมีข้อมูล 2 ตัว 2 ชุดข้อมูลชุดหนึ่งก็คือระดับเงินเดือนที่นักศึกษาได้รับ ข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือระดับปริมาณการซื้อขนมขบเคี้ยวของนักศึกษา แล้วก็จะเอาข้อมูล 2 ชุดเนี่ยค่ะมาวิเคราะห์ว่ามันมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อกันและกันหรือไม่อย่างไรนะคะสมมติฐานที่ 2 ก็คือ เพศหญิงมีความพึงพอใจในการฟังเพลงแนวป๊อปมากกว่าเพศชาย อันนี้เป็นการคาดการณ์และส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนนั่นต้องรอการพิสูจน์นะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรหรือว่าข้อมูลที่จะต้องทำการเก็บมา จะต้องมีอยู่2ชุดข้อมูล ชุดที่ 1 ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเพศของ กลุ่มเป้าหมายชุดที่ 2 ก็คือความพึงพอใจในการฟังเพลงแนวป๊อปของกลุ่มเป้าหมายเป็นต้นนะคะ ข้อสังเกตที่มีต่อสมมติฐานอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะ ว่าสมมติฐานแต่ละสมมติฐานเนี่ยเป็นข้อความที่คาดคะเนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวแปร นะคะแต่กรณีที่สมมติฐานหรือข้อความที่มีการคาดคะเน ถึงแค่ตัวแปร 1 ตัวแปรสามารถทำได้ไหมก็ต้องตอบว่าสามารถกำหนดเป็นสมมติฐานได้ แต่ว่าต้องเอาข้อมูลชุดนั้นนะคะไปเทียบกับเกณฑ์ใด ๆบางอย่างนะคะลองมาดูตัวอย่างกันนะ สมมติฐาน ระดับเงินเดือนที่ได้รับ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับปริมาณการซื้อขนมขบเคี้ยว ตัวแปรหรือว่าชุดข้อมูลที่จะเกี่ยวข้องกับสมมติฐานนี้ก็คือ ระดับเงินเดือน กับระดับปริมาณการซื้อขนมขบเคี้ยวของกลุ่มเป้าหมาย นะคะ สมมติฐานที่ 2 กล่าวว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในการฟังเพลงแนวป๊อปมากกว่าเพศชาย เพราะฉะนั้นตัวแปรหรือว่าข้อมูลที่ต้องไปเก็บมาเพื่อทำการพิสูจน์สมมติฐานนี้ก็คือ เพศของกลุ่มเป้าหมาย กับข้อมูลที่เป็นความพึงพอใจ ในการฟังเพลงแนวป๊อปของกลุ่มเป้าหมาย และเราจะนำความพึงพอใจเนี่ยค่ะมาแยกออกระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงแล้วค่อยมาเปรียบเทียบกันนะคะท้ายที่สุดจะได้คำตอบว่า เพศหญิงมีความพึงพอใจในการฟังเพลงแนวป๊อปมากเพศชายจริงหรือไม่อย่างไรนะคะต่อไปสมมติฐานกล่าวว่านักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีปริมาณการใช้ Instagram แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นว่าสมมติฐานนี้ค่ะ ก็จะมีข้อมูลที่จำเป็นต้องไปเก็บมาเนี่ยสชุดข้อมูล อันแรกก็คือเพศของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วยเพศชายกับเพศหญิง อันที่ 2ก็คือปริมาณการใช้ Instagram ของนักศึกษา นะคะหรือสมมติฐานถัดไปสมมติเอาสมมติฐานสุดท้ายเลยก็แล้วกัน สมมติฐานว่าเพศของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อสินค้าในร้านวัดสรรเพราะฉะนั้นเห็นได้ชัดเจนนะคะว่า เพื่อพิสูจน์สมมติฐานนี้ค่ะว่าจริงหรือไม่จริงมากน้อยอย่างไร เราต้องเก็บข้อมูล 2 ชุดข้อมูล ชุดข้อมูลแรกก็คือ เพศของผู้บริโภค ชุดข้อมูลที่ 2 ก็คือ ปริมาณการซื้อสินค้าในร้านวัดสันของกลุ่มเป้าหมายของเรา นะคะ เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือว่าสมมติฐานเนี่ย จะเป็นข้อความที่มีลักษณะของการคาดการ หรือคาดคะเนถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างน้อย 2 ตัวแปรนะคะที่จะสามารถนำมาทดสอบในทางสถิติได้ ซึ่ง การวิเคราะห์สถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐานเนี่ยมีมากมายหลายวิธีนะะซึ่งการที่จะใช้วิธีใดนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาเป็นสมมติฐานสมมติฐานไปว่า สมมติฐานแต่ละสมมติฐานนั้นมีตัวแปรประเภทใดบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะ ในสมมติฐานหนึ่งหนึ่งที่เรากำลังจะพิสูจน์นั้นนะมีตัวแปรต้นมีตัวแปรตาม และตัวแปรต้นเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม หรือเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ส่วนตัวแปรตามล่ะเป็นตัวแปรเชิงกลุ่มหรือตัวแปรเชิงปริมาณนะคะแล้วจำนวนกลุ่มของตัวแปรต้นกับตัวแปรตามมีกี่กลุ่ม พวกนี้ต้องดูให้ครบ ถ้วนนะเพื่อที่จะใช้ประกอบวิธีการเลือกการใช้สถิติทดสอบ แล้วยังต้องพิจารณาด้วยว่าสมมติฐานนั้นๆค่ะ มีจุดมุ่งหมายแบบใด เช่น สมมติฐานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการเปรียบเทียบ หรือต้องการศึกษาความสัมพันธ์เป็นต้นนะคะ